การนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์ จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกอบการได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้เลขทะเบียน หรือแบบพค0403 มาเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาอยู่ในส่วนของการตกแต่งหน้าร้าน ผู้สอนเลยนำเนื้อหาดังกล่าว มาอธิบายไว้ในส่วนนี้นะคะ แต่ในทางปฏิบัติ การที่เราจะนำเว็บไซต์ไปขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็ต่อเมื่อเรามีการจัดการหน้าร้านออนไลน์ของเรา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนหน้าร้านและหลังร้าน ดังนั้นในเบื้องต้นแนะนำให้ผู้เรียนไปดำเนินการจัดการในส่วนระบบหลังร้านให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงย้อนกลับมาทำในขั้นตอนนี้นะคะ แต่หากมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะมีขั้นตอนการนำเครื่องหมาย DPD Register มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ โดยทั่วไป เมื่อ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปตรวจสอบการ จด ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยคลิกที่เมนูค้นหา เลือกค้นหาเครื่องหมาย สามารถค้นหาได้ตามชื่อเว็บไซต์ ชื่อเต็มเว็บไซต์ ประเภทเครื่องหมาย พื้นที่ หมวดหมู่เว็บไซต์ วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ประเภทสมาชิก เลขทะเบียนพาณิชย์และวันที่ได้รับเครื่องหมาย ในที่นี้ผู้สอนจะยกตัวอย่างการค้นหา โดยการเลือกตามชื่อเว็บไซต์ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ Thai Star Latex แล้วคลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหา รอสักครู่จะปรากฏผลการค้นหา สามารถใช้ตัวชี้ไปคลิกที่ www.thaistarlatex.com เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ หรือคลิกที่เครื่องหมาย DBD Register เพื่อดูรายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติในขั้นตอนที่ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งซอสโค้ด เกี่ยวกับการนำเครื่องหมาย DBD Register มาให้ผู้ประกอบการผ่านทางบัญชีอีเมล ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจดทะเบียน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องนำซอสโค้ดดังกล่าว มาแสดงบนเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้ามายังส่วนตกแต่งร้าน แล้วคลิกที่ไซด์บาร์ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเครื่องหมาย ณ ที่นี้ จะเลือกวางไว้ในตำแหน่งไซส์บาร์ด้านซ้าย เลื่อนสกอร์บาร์หาวิดเจ็ต HTML คลิกเลือกที่วิดเจ็ตดังกล่าว จะปรากฏข้อความแสดงผลเป็นค่าตั้งต้น ให้คลิกที่ส่วนแสดงคำสั่ง HTML กดปุ่ม Ctrl A บนคีย์บอร์ด หรือใช้เมาส์ลากคลุมข้อความทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดเพื่อลบข้อความค่าตั้งต้นออก เปิดไฟล์คำสั่ง HTML ที่เป็น source code ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งมาให้ทางอีเมล แล้วกดปุ่ม Ctrl A บนคีย์บอร์ดหรือคลิกลากคลุมข้อความทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความ แล้วคัดลอกข้อความดังกล่าว โดยกดปุ่ม Ctrl C บนคีย์บอร์ด สลับกลับมาที่ส่วนการตกแต่งหน้าร้านเดิมที่ทำค้างไว้ กดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ด เพื่อวาง source code ที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่ ในช่องใส่คำสั่ง HTML แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏเครื่องหมาย DPD Register ที่ด้านล่างสุดของไซบาร์ทางด้านซ้ายมือ เราสามารถย้ายเครื่องหมายดังกล่าว โดยการคลิกที่เครื่องหมาย ให้สัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่ทิศแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ เพื่อลากขึ้นไปยังตำแหน่งบนทีละส่วนทีละส่วน หรือจะคลิกที่เครื่องหมายลูกศรขึ้น ลงเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้น หรือลงทีละส่วน ก็ได้นะคะ เมื่อย้าย ตำแหน่งไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึก เครื่องหมาย DBD Register จะแสดงใน ตำแหน่งที่ต้องการ เราสามารถคลิกที่เครื่องหมายดังกล่าว เพื่อแสดงรายละเอียดของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์